ชุมชนหลายๆที่ครับ มีแหล่งท่องเที่ยว มีศิลปะวัฒนธรรม และก็มีวิถีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันครับ ทั้งเหนือใต้ออกตก แต่ละที่นี่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับ แต่สงสัยไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมนักท่องเที่ยวถึงน้อยลงทุกทีทุกทีครับ และเราจะจัดการยังไงเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราสามารถนำพาชุมชนนะครับ ไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์นั้นได้ และถ้าการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์นั้น เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อน มันคงจะดีไม่น้อยเลยว่าไหมครับ ซึ่งในรายวิชาการท่องเที่ยวชุมชนนะครับหรือว่า Community Tour จะพาชุมชน และก็ทุกๆคนครับไปเรียนรู้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่นำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน การวางแผนจัดการทรัพยากรครับ สิ่งแวดล้อมในชุมชน การนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้อย่างสร้างสรรค์ และการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนครับเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถยกระดับชุมชนของเราเอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้ไม่ยากเลยครับ ชุมชนเองก็เป็นเจ้าของเองด้วย ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงรายได้ก็ยังเข้ามาในชุมชนมากขึ้นอีกด้วยครับ ส่วนนักท่องเที่ยวครับ ก็จะได้เรียนรู้วิถีของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ แหล่งธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น เรียกได้ว่าได้ทั้งเที่ยวทั้งเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน คุ้มสุดๆไปเลยครับ